สำหรับท่านใดที่มี AirPod Pro แล้วก็ iPad Pro 11 นิ้วอยู่ในมือนะครับ แล้วอยากหาเคสดี ๆ สักตัว มาป้องกันอุปกรณ์สุดรักของเรา วันนี้ผมมี s p e a k e n Urban Fit มารีวิวให้ชมนะครับ2รุ่นนี้ดีอย่างไร หน้าตาเป็นยังไง ใช้งานดีไหม ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟัง ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันได้เลยนะครับ เรามาดูในฝั่งของ s p e a k e n Urban Fit สำหรับ iPad Pro กันก่อนนะครับตัวเคสรองรับ iPad Pro 11 นิ้วเท่านั้นนะครับทั้งรุ่นปี 2018 แล้วก็ปี 2020 วัสดุที่ใช้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนนะครับก็คือ TPU แล้วก็ผ้าถักนะครับผ้าถักที่หมายถึงนี้จะอยู่บริเวณภายนอกนะครับถ้าเรามองเข้ามาจากตรงนี้ นี่คือส่วนของผ้าถักนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ s p e a k e n ติดอยู่บริเวณมุมล่างซ้ายนะครับภายในถ้าเราเปิดเข้ามาครับตัวเคสหลัก จะเป็นยาง TPU ครับ จะมีความยืดหยุ่น แล้วก็มีความแข็งแรงในระดับหนึ่งนะครับ คือมีความหนาแต่ว่าไม่ได้หนามาก แล้วก็ไม่ได้แข็งมากเท่ากับทางฝั่งของอย่างซูกูเคสที่ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านะครับ ด้านในของตัวเคสดีไซน์แบบรังพึ่งตัวนี้จะช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ด้วยนะครับ แล้วก็กระจายในเรื่องของระบบระบายความร้อนได้ด้วยนะครับ อีกจุดหนึ่งครับที่น่าสนใจตัวเคสมีช่องเก็บ Apple Pencil ด้วยนะครับ ที่บริเวณขอบเคสครับจะดีไซน์แบบเว้าเข้าไป ัวนี้เราสามารถนำ Apple Pencil ครับมาแปะที่บริเวณช่องตรงนี้ ก็จะทำให้ Apple Pencil นั้นชาร์จได้ด้วยนะครับสำหรับการติดตั้งแล้วก็สวมใส่เคสนี้ทำได้ค่อนข้างง่าย ทั้งการใส่เข้าไปแล้วก็การถอดออก ต้องถือว่าทำได้ค่อนข้างดี ฝาปิดของ s p e a k e n Urban Fit ตัวนี้จะรองรับ Auto Sleep ได้ด้วยนะครับหมายความว่ายังไง ก็คือถ้าสมมุติว่าเราปิดฝาลงไป iPad Pro ของเราก็จะล็อกหน้าจอนะครับและถ้าเราเปิดฝาเคสขึ้นมา ตัวหน้าจอของ iPad Pro ก็จะติดตามไปด้วยนะครับในเรื่องของการปรับตั้งค่ามุมมองเคสตัวนี้จะสามารถปรับมุมมองได้ 2 รูปแบบ วิธีการใช้งานก็ทำง่ายๆครับเราเปิดฝาเคสขึ้นมาในลักษณะนี้ แล้วก็พับเข้าไปในลักษณะนี้ครับ และก็ตั้งนะครับอันนี้คือมุมมองแรก จะเหมาะสำหรับการดูหนัง ฟังเพลง ดูซีรีส์ดู YouTube นะครับแล้วก็อีกมุมนึงครับเราสามารถหันมาอยู่ในแนวนอนนะครับความสะดวกเราสามารถใช้จดใช้วาดใช้เขียนอะไรต่างๆ ได้นะครับและอย่างที่ผมบอกครับมีช่องเก็บ Apple Pencil เราสามารถนำ Apple Pencil เสียบไว้ตรงนี้ชั่วคราวได้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็สามารถหยิบ Apple Pencil ขึ้นมาเขียนขึ้นมาจดต่อได้อย่างสะดวกนะครับ ในส่วนของเรื่องสีนะครับจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน 2 สีก็คือสีดำแล้วก็สีเขียว Midnight Green นะครับอันนี้คือในฝั่งของเคส iPad Pro ต่อมาเรามาดูในฝั่งของเคส AirPod Pro กันบ้างนะครับตัวเคสของ AirPod Pro อย่างที่เรารู้กันนะครับมาพร้อมกับเคสแบบผิวมันสีขาว แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรอยค่อนข้างที่จะง่าย และก็เห็นเด่นชัด ดังนั้นเนี่ยผมก็แนะนำว่าควรหาอุปกรณ์มาสำหรับการป้องกัน ให้กับ AirPods Pro ของเรา ต่อไปครับเรามาดู Spigen Urban Fit สำหรับ AirPods Pro กันบ้างครับ จะมีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 สีนะครับ คือสีดำ สีโลสโกแล้วก็สีเขียว Midnight Green นะครับ จุดเด่นของเคสรุ่นนี้นะครับ ถ้าเรามองจากภายนอก อย่างแรกเราจะเห็นตะขอสำหรับเกี่ยวนะครับ ตะขอตัวนี้จะเป็นตะขอแบบโลหะนะครับทำสีมันวาว ซึ่งสีนั้นจะเข้ากับตัวสีของเคสนะครับ เคสสีดำ ตะขอก็จะเป็นสีดำ เคสสีโรสโกตะขอก็จะเป็นสีโรสโก แล้วก็เคสสีเขียวมินไนกรีนนะครับ ก็จะทำสีออกมาเป็นสีเขียวเช่นกันนะครับ สีมันออกเป็นแบบสีคล้ายๆแมลงทับนะครับ ดูสวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะ ส่วนต่อมาก็คือตัวเคสบริเวณฝาแล้วก็ตัวเคสของบริเวณตัวเครื่องนั้น ดีไซน์จะติดกันนะครับวัสดุที่ใช้ผลิตเคสก็จะมี 2 ส่วนนะครับก็คือผ้าถักแล้วก็ในส่วนของเคสนั้นจะใช้เป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับทั้ง 2 ส่วนจะเชื่อมกันด้วยผ้าถักตรงนี้นะครับมันก็จะดีในกรณีที่เราไม่ต้องกังวลว่าฝาของเคสนั้นจะหลุดแล้วก็หล่นหายนะครับ เพราะว่ามันจะเชื่อมติดกันนะครับตัวเคสจะเจาะรูบริเวณด้านหน้า ตรงไฟ LED ตรงนี้จะช่วยให้เราสามารถเห็นสถานะของไฟ เวลาที่เราทำการใช้งานได้ ด้านล่างครับเจาะเอาไว้นะครับเราสามารถที่จะเสียบสาย Lightning สำหรับการชาร์จได้นะครับ ต่อไปมาดูภายในของตัวเคสครับ ในส่วนของบริเวณเคสหลักนะครับจะบุด้วยผ้ากำมะหยี่ด้านใน แล้วก็จะมีข้อความอยู่ด้านในด้วยนะครับ เวลาที่เราติดตั้ง AirPods Pro เข้าไปที่ตัวเคสนะครับ การติดตั้งสวมใส่เข้าไปค่อนข้างง่ายเลย เวลาที่เราเปิดฝาเคสออกมาใช้งานนะครับ ตัวกล่อง AirPods Pro จะถูกยกระดับขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกเวลาที่เราจะหยิบจับตัวหูฟัง AirPods Pro ออกมาใช้งานครับต้องถือว่าเพิ่มความสะดวกค่อนข้างมาก ในส่วนของผ้ากำมะหยี่ที่อยู่ภายในเอง จะช่วยป้องกันรอยขีดข่วนนะครับไม่ให้เกิดกับตัว AirPods Pro ของเราส่วนนี้ถือว่าค่อนข้างดีมาก ๆ ว่าในเรื่องของตะขอเองครับ ผมค่อนข้างที่จะชอบเคสของ AirPods ที่มีตะขอ นะครับ เพราะว่ามันสะดวก บางครั้งเราไม่อยากยัด AirPods ไว้ในกระเป๋ากางเกง นะครับ เพราะว่ามันจะนูนขึ้นมาหน่อย มันอาจจะติดขัดบ้างประมาณนั้น ผมก็เลยชอบแบบที่เป็นตะขอ เพราะมันจะสามารถเกี่ยวใส่ทั้งกระเป๋าสะพายได้ หรือว่าเกี่ยวกับตะขอกางเกงได้นะครับ และจุดที่ควรพิจารณา นั่นก็คือ ในเรื่องของตะขอแล้วก็ความแข็งแรงนะฮะ ตะขอตัวนี้ผลิตจากโลหะอย่างดี แล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับ แล้วก็ตัวบริเวณขอบของเคสเองที่เป็นห่วงที่เอาไว้เกี่ยวกับตะขอตรงนี้นะครับ ก็มีความแข็งแรงเหมือนกัน เพราะว่าตัวนี้จะเป็น PC นะครับ ก็เลยทำให้มีความแข็งแรงในการใช้งานนะครับสปีกกเอร์เออร์เบิร์นฟิตสำหรับ AirPod Pro ตัวนี้รองรับ การใช้งานร่วมกับแท่นชาร์จไร้สายได้ด้วยนะครับ ถึงแม้ว่าเราใส่เคสให้กับ AirPods Pro อยู่ เราสามารถที่จะชาร์จ ผ่านแท่นชาร์จไร้สายได้โดยที่ไม่ต้องถอด AirPods Pro ออกมานะครับสำหรับความเห็นส่วนตัวผมที่มีต่อเคส AirPods Pro ตัวนี้ ผมมองว่าดีไซน์อย่างแรกค่อนข้างที่จะสวยนะครับอีกจุดหนึ่งครับที่ผมชื่นชอบก็คือในเรื่องของการนำออกมาใช้งาน เวลาที่เราเปิดฝาออกมาใช้งาน ตัวเคสจะถูกยกขึ้นมา มันจะทำให้เราสามารถหยิบ AirPods Pro ออกมาใช้งานได้ง่าย ตัวฝาเคสมันจะติดอยู่กับตัวเคสหลัก เราก็เลยไม่ต้องห่วงว่าฝาเคสนั้นมันจะหลุดนะครับ แล้วก็ความแข็งแรงของตัวห่วงนั้น ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมาดูในฝั่งของเรื่องราคากันบ้างครับเ p อร์เ Urban Fit สำหรับ iPad Pro จัดจำหน่ายอยู่ที่ 1,590 บาท ส่วนฝั่งของ AirPod Pro นะครับราคาจะจัดจำหน่ายอยู่ที่ 990 บาท สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ s p i g e n นะครับ ผมได้แนบลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้ หวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์เสริมให้กับ AirPods Pro แล้วก็ iPad Pro 11 นิ้วของเรานะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้า ผมต้องอ้มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ